อ่าเล่น 5,000 ครับสีเงินน้ำเงิน 28 แดง 24ห่างกัน4 รอบ น่าจะได้อยู่ สูตรนี้ สูตรเดิมของเรานะฮะ เอาละผม สวัสดีทุกคนและทุกท่าน นะครับ วันนี้เรากลับมาอยู่ กันที่เซ็กซี่บาคาร่ากันเหมือนเดิมนะฮะ กลับมา ถิ่นเก่าของเรา นะ เพื่อนๆ รอบที่แล้วไปทัวร์ SA มาแล้ว เพื่อนๆ สามารถย้อนคลิปไปดูได้เลย นะครับ ย้อน คลิป ไปดู ได้นะรอบที่แล้ว SA เล่นตามคำขอจากเพื่อนๆที่เม้นมาแล้วนะฮะ ลองเอาสูตรจากเซ็กซี่นี่แหละไปใช้ดู นั่นแหละไปย้อนดูเอา สำหรับวันนี้นะครับ จัดงบมาที่ 20k หรือว่าสองหมื่นนะเพื่อนๆ ก็แบ่งไม้ให้ดีๆ เล่นอย่าลงหัว เผื่อทกไม้นะฮะต้องเผื่อทกไม้ด้วย น้ำเงิน 28 แดงเฮ้ยเอ้ยยังไม่ทัน อ่าเล่น5พันครับสีเงินน้ำเงิน 28 แดง 24 ห่างกัน 4 รอบ น่าจะได้อยู่สูตรนี้สูตรเดิมของเรานะฮะใครมีสูตรเด็ดนะฮะ ใครมีเทคนิคดี ๆ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลย เดี๋ยวจะลองไปเล่นดูบ้างนะฮะ แล้วจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะ เฮ้ยสองอย่าบอกว่าชนอ่ะโอ้โหสองแต้มเอ้ยโอ้โหเหนือฟ้า แม่งทะลุไปเลยยันแค่โอ้โหสองแต้มคือไม่หวังอะไรแล้วนะ ไม่หวังอะไรแล้วเสือกเปิดก้าวมาแม่งหนึ่งแต้มนะโอ้โหของจริง ไปครับ ยัดน้ำเงินยาวๆไปดิห่างกันอยู่ 5 รอบนะฮะ เข้าสู่เลยนะ อย่างที่ผมเคยบอกไปนะ สูตรของผมโต๊ะไหนสีอะไรเยอะที่สุดให้เล่นสีนั้น แต่ให้ควอ่าควรให้มันแบบเว้นกันสัก5รอบ 6 รอบนะ อย่างนั้นเนี่ย มันห่างกันประมาณ4-5ก็ก้ากึ่งก้ากึ่งจัดปุยหน้า6มาแล้ว 6 แต้ม 6 แต้มสูงแล้วหนา เออ มันฝรั่ง ฝรั่งอีกใบไป เออ ห่างแต้มเดียว ห่างแต้มเดียว ของจริงน้ำเงินยาวๆไปดีครับ 5,000 5,000 ไปครับ ให้หล่นเฉย เออ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆ กดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ติดตามสันกระดิ่งไว้เลยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆ ไปนะครับผม เฮ้ยวันนี้แบบ ภาพแม่ภาพแม่งแรงกระตุกกระตุกอ่ะ หรือว่าเป็นที่เน็ตผมก็ไม่รู้นะนี่ไม่รู้เหมือนกันนะ มาดูกันต่อครับ วันนี้งบอย่างเยอะ20,000หรือ 20k นะครับ แบ่งเป็น4ไม้ไม้ละ 5,000 แต่ตอนนี้ได้กำไรมาแล้วครับ 10k ถือว่าค่อยยังชั่วสองแต้มผูแม่งหกเท่เอา้า เอา้า มาอีกแล้วโอ้โห ไม่ออฟ้าอีกแล้วชนะแต้มเดียวตลอดเลยสามรอบที่ผ่านมาเนี่ย ดูดิ ขอน้ำเงินอีกรอบนึงแล้วกันมังกรลงไหมมังกรลงปะเฮ้ยมันเปลี่ยนแถวอย่างนี้เรียกมังกรไหมอะเปลี่ยนแถวอะเรียกมังกรปะแต่ตรงนี้ก็น่าจะมังกรอ้าไม่รู้เหมือนกันดูโมั่วซ่เหมือนกันนะ ส่วนใครนะครับอยากมาที่เดียวกับผมนะ บาคาร่าเว็บตรงนะครับไปที่เม้นปักหมุนเม้นแรกเท่านั้น เมนแรกเท่านั้นรับโปรผ่านหน้าฝากเลย สมัครก่อน ตอนฝากจะมีให้รับโปรนะครับ เป็นระบบออโต้กดเลยครับ อยากได้โปรไหนรับเลย จัดไปจัด ไปแม่งเจ็ดแต้ม เอาแปดมา อุ้ย เสมอ อุ้ย เสมอเย็นแค่หน้าฝรั่งกับหน้าฝรั่งนะแม่งจวดเจ็ดมา เสมอเฉยโอ้โหน้ำเงินอย่างแข็ง วินาทีนี้ น้ำเงินอย่างแข็ง ยืนหยัดที่ 5K นะครับ เดี๋ยวได้ตานี้จะยัด 10K แล้วนะทุกคน ยัด 10K นะ ได้มาเราก็ต้องมีขยับกันบ้าง นะเพื่อนๆขอให้เป็นน้ำเงินนะครับ ติ่งเนี่ยต้อยติ่งตัวนี้แม่งเป็นสีน้ำเงินด้วย ยัดน้ำเงินไปแล้ว จัดปุย หลายปุยลุยไปหลายปุย มา ตาที่เท่าไหร่ไม่รู้เปิดหน้าแปะหน้าก้าว่างนี้ลุ้นทุกรอบสีน้ำเงินเนี่ยเออเจ็ดแต้มเจ็ดแต้ม จ็ดแต้มสูงแล้วสูงแล้วเออโอ้โหน้ำเงิน เอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่นะฮะตอนนี้นะฮะมีลิฟต์อย่างเดียวที่เอาผมลงนะเพื่อนๆแต่ภาพกระตุกเหลือเกินเขาเรียกว่ากระตุกแตกนะมาขอเล่น5,000ก่อน เดี๋ยวหาอีก5,000ก่อนค่อยอัด ค่อยอัดค่อยอัดนะ น้ำเงินมาดีเหลือเกินไม่กล้าอัดตอนนี้ ตอนแรกว่าจะอัดนะทุกคนแต่ว่า เสี่ยวตาเนี่ยนี่แหละ 5K เปิดมาหน้า2องน้ำเงินแม่งเปิดแบบ เสี่ยวทุกรอบเลยอุ้ยแปดแปดแต้มมัน6สวยงามครับ พี่น้องครับโอ้โหตอนแรกว่าจะอัดอะถ้าอัดอีกก็ไปอีกอคิดดูดิของจริงน้ำเงินยาวๆดีอย่างนี้ เล่นจนกว่าจะโดนอะ โดนเมื่อไหร่ค่อยอัพ 10K แล้วกัน โอเคเนาะ โดนเมื่อไหร่ค่อยขยับเป็น 10K ตอนนี้กำไรมาเท่าตัวแล้ว งบ 20K ตอนนี้กำไร 25K แล้ว เออ มาโคตรดีอะ่ะ ฝากเพื่อนๆ กดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะ ใครมีสูตรดี ๆ นะ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลย เดี๋ยวจะเอาไปเล่นให้เพื่อนๆ ได้ชมกัน ว่าสูตรของที่คนแนะนำมาเป็นยังไงนะ แม่งหน้าเจ็ดอีกแล้ว หน้าสองโอ้โหเสียวอีกแล้ว เสียวอีกแล้ว รอบนี้น่าจะพลาดเออโดนเฉือนกัดเป็ดเฉือนมันไว้เยอะมันเฉือนกัดนะฮะมายัดตา 10K กัน ยัดตา 10K กันเลยนะ น้ำเงินยาวๆครับ คลิปที่แล้วไปเล่น SA แดงยาวๆวันนี้มาอยู่เซ็กซี่เล่นน้ำเงินยาวๆไปบ้างนะสูตรเดียวกันเลย ลองไปย้อนดูได้นะทุกคนนะครับตัง 10K ลุ้นอย่างระทึกแล้ว ไม่เคยเล่นเยอะเท่านี้มาก่อน มา เปิดเงินมาแบบ หน้าแปดหน้าเก้าบ้างดิ โอ้โห แดงเก้า เย็ดเท่ มีงานแล้วมึง นั่นไง 6แต้ม เฮ้ย 6แต้มมันจั่วเหรอวะ เรา 2 เปิด 4มาโอ้โหเก้าหลังอีก เย็ดเป็ด โอ้ my god อัดสิบเเอาแล้วมึง รอ อะไรยัดไปสิบเคผมไม่ น่าอัดเลย ว่ะผมไม่ น่าอัดเลยว่ะ ปั้นมาตั้งนาน ปั้น โคตรนาน ยังไงก็ ขอ น้ำเงินก่อนนะตา นี้ แดงอย่าเพิ่งมานะครับ ทิ้งไปอีก เนี่ยสามสิบสามต่อยี่สิบหกโคตรห่างอะลายโคตรสวยอะกลัว กลัวมังกรแม่งจะลงลายนี้นี่ดิ ลงมานี่คือจบเลยนะห้าแยกกับห้าเราหนึ่งเออไอเวนหนึ่งห้าแต้มอ่ะ เราสี่โดนแล้วครับ โอ้โห โดนยาวๆเลยครับกลัวลายนี้แม่งมาว่ะ เหลือสองหมื่นนะครับ เท่าทุนแล้ว ถ้าลายนี้แม่งมาคือจบนะเพื่อนๆ จบจริงๆ ไหนๆก็มา 10k แล้วก็ไปดีครับ 10k ก็ 10k ดีฮะ จะรู้เรื่อง กระเบื้องแตก ขึ้นไป 25k ก็สวยอ่ะเกิดไม่เลิกไงโอ้ยอย่ามาลายนี้เป็นพอแล้วแม่งอีกสองรอบ พอดีงบกูเลยเย็ดเป็ด หน้าเตะอีกแล้วฝรั่งอีกแล้ว เออโอ้โห นึกว่าจะมาชนนะฮะเอองายมาแบบนี้บ้างเถอะ เย็ดเคแดกเอาแดกเอา มา 10k ต่อครับ ค่อยมีกำลังใจเล่นหน่อยนะ มา เพื่อนๆคนไหนนะฮะ อยากได้โปรรับนะ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับ เป็นบาคาร่าวอลเล็ตบาคาร่าเว็บตรงนะครับ เข้ารับโปรรับตรงหน้าฝากเลย ก็เลือกเลยนะครับจะเอาโปรไหนนะ มี 2 โปรด้วยกันสมาชิกใหม่นะครับผม อ่านเงื่อนไขดีๆ ใครไม่เข้าใจตรงไหน สอบถามแอดมินได้เลย บริการตลอด 29 ชั่วโมง หน้าฝรั่งอีกแล้ว เออ สวย เฮ้ย โอ้โห สูงแล้วนะปอกแปดอะแม่งมาชนอีก โอ้โห เกินปุยมุยปุยมุยไป ยัดอีกทีนึง 10k ยัดไป ถ้ารอบนี้แม่งแดงนะ กูจะอัดแม่ง 20K เลยยึดเป็ดอตอนแรกี่ 25K ไม่เลิกนะทุกคน ขออีกรอบหนึ่งแล้วกัน ขึ้นไม่ถึง 5 50,000 ว่ะ ขึ้นยากว่ะต้องตรงนะ ขึ้นยาก ไม่เคยถึงเลย โอ้โห หน้าฝรั่งมาอีกแล้วอ่ะ ดูดิเค แม่งเก้า โอ้ย ดวงแม่งมาแดงอ่ะแดงเริ่มมาว่ะ ไป ยัด 20k ดูเรื่อง เต็มแม็กเลย โอ้โห กดเมื่อยเลยกู วัดเลยครับ วัดใจ รอบนี้ถ้าได้ หยุดถ้าไม่ได้ก็ต้องหยุดเพราะกูไม่รู้จะเอาทุนที่ไหนมาเล่นต่อนะ ตอนหลังๆ แดงแม่งมาหนักเหลือเกิน ห่างกันอยู่ 6 นะครับ ตอนนี้ 6 แต้มนะน้ำเงินกับแดง 6 รอบ เปิดหน้า 8 หน้า9มาให้กูบ้างไม่ได้หรอวะ6แต้มเจอ 7 อีกมึงดูนะ นั่นไงอีเวนเย็ดเค่6เจอ 7 เกินไป โอเคสำหรับวันนี้คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้แหละงรบสองหมื่นนะฮะได้กำไรไปสองหมื่นห้าไม่เอานะฮะหมดตูดถึงเอาลิกเป็ด โอเค ฝากไว้เพียงเท่านี้ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะ ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำเป็นสูตรไหนก็รอติดตามชมนะครับสั่นกระดิ่งไว้เลยเดี๋ยวมันจะเตือนนะครับใครอยากได้โปรลับเม้นปักปุดเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ